วันนี้เราพกทุนมาที่ 5,500 เท่านั้นนะครับ ผมมาเรามาเริ่มเป็นเกมมันเลยดีกว่านะฮะไปครับผมมาอ่าเริ่มเป็น10บาทไปก่อนนะครับเปิดเทอร์โบเอ้ยเคมาสวยโอ้โหเอ้ยคิวมาสวยอ้าววายมาสวยดิเอาไหลเฉยเลยเอ้าเปิดมาสวยงามโอ้โหดอกนี้เปิดมาสวย เปิดมาสวย เปิดมาสวยนะฮะต้องเพิ่มเบ็ดซะหน่อยนะครับผมไาฮะค่อยๆไล่เบ็ดขึ้นไปนะครับผมปลาเบ็ดสิบบ้างดีกว่าไปครับผมอ่า ได้อะไรต่อวะเนี่ยอย่างเงี้ยเบ็ดร้อยเลยดีกว่านะฮะ เออกำลังไหลกำลังไหล เออมาดิมาดิมาต่อมาต่อสิบสวยงามครับผม ไปได้อะไรอีก ล่มล่มเออนี่ไงพูดถึงล่มล่มมาเลย ไปต่อฮะอ่ามาแปลกแปลกเออมาดิเต็มแถบมาสิครับโอ้โหเจกับเคมาสวยงาม เอ้ยสวยดีได้เป็นวายมาต่อดีเจเป็นวายมาสวยงามไม่ได้พัดต่อโอ้ยนี่แมวทองมาเป็นโอ้โหก้าันสองฮะ จังหวะนี้เอมาต่อฮะงามๆไปดีครับ โอ้แตกเฮ้ยสเกตเตอร์สเกตเตอร์เข้าป่ะเข้าป่ะเนี่ยเข้าป่ะเข้าเป่าเข้าเข้าเข้าเข้าไม่เข้าอื เสียดายเขาปั้นอันแรกจริงๆนะฮะถ้าเขาปั้นอันแรกเข้านะรู้เรื่องเลยโอ้โหดอกนี้ไหลนอกเฉยเลยได้มาหมื่นกว่านะครับผม สวยงามนะฮะ โอ้โหงามงามงามงามไปฮะ เงินหมุนไปเรื่อยเออหนึ่งหมื่นนะฮะหนึ่งหมื่นหนึ่งร้อยหกสิบนะครับผมมา ไปฮะไหนๆก็ไหนๆแล้วไปลดเบ็ดซื้อสักหน่อยดีกว่านะครับผมเอาจริงๆพี่หมีก็ควรจะหนีนะฮะ เออ แต่เพื่อคนดูนะฮะ อ่าเราก็ลองลองซื้อเผื่อๆดูนะครับผมลองซื้อเผื่อดูว่าจะว่าจะได้ไหมนะครับมาดูกันมาแน่เก็บอย่างน้อยเก็บคูณไปก่อนเก็บคูณไปก่อน เออ ไปเขาปั้นมาเขาปั้นลงมาเขาปั้นลงมาเขาปั้นไม่ลงนะฮะไปต่อฮะเจมา เออแมว แมวแมวแมวแถวหนึ่งแมวแมวมาแมวแมวสเก็ตเตอร์โอ้โหเห็นสีทองกิ้วใส่ชื่นใจฮ่าฮ่าสวยดีเขาปั้นมาพันหนึ่งอู้วิสวยดิยังไงแซลมอนแซลมอนแซลมอนไม่เข้านะฮะโอ้โหได้มาพันสองนะครับผมเหลืออยู่หกหมุนนะฮะอ่าเอ้ยมีโอกาสได้นี่จังหวะนี้ มาฮะอีกสี่หมุนครับเก็บคูณไปก่อนนะฮะโอ้โหขัด อย่างละแถวเท่านั้นเอเจมาสวยงามฮะคูณ20 จังหวะนี้ไปฮะ240โอ้โห เก็บคูณไปคูณ22นะฮะเหลืออยู่3หมุนจะได้ไหมเนาะแมวจะได้ไหมเนี่ยไปครับผมมาต่อนะฮะอีก2หมุนสุดท้าย 1 หมุนสุดท้าย ยังไงเออเก็บคูณนะฮะเก็บคูณจนวินาทีสุดท้ายนี่ไหมขออีกนิดนึง ให้จริงๆนะฮะให้แต่คูณนะฮะแต่อย่างน้อยก็เราไหลนอกไปแล้วนะครับผมก็ถือว่าได้กำไรนะครับ เออเอาจริงๆเราก็ควรจะหนีนะฮะ ได้กำไรแล้วน่าจะหนีนะ โอเคนะครับ ผมวันนี้พี่มี 4K ต้องขอกราบลาเพียงเท่านี้นะฮะยังไงก็ฝากกดติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ให้กันหน่อยนะครับผมใครสนใจเล่นเกมนะฮะลิงก์อยู่ใต้คอมเมนต์ไว้เลยนะครับผมไว้โอกาสหน้าเจอกันใหม่นะทุกคนบ๊ายบายนะฮะ